ือจ้องฝันดังนิทานที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม เอ๊ะเพลงคุ้นๆกันหรือเปล่า วันนี้สื่อจงเฟินจะพาทุกคนไปรู้จักกับสัตวแพทย์หนุ่มหล่อหน้าใสพ่วงด้วยตำแหน่งจุฬาคิวบอย มิกสหภาพที่พร้อมแจกความน่ารักสดใสไปกับทุกโมมิกเอ้ยโมเมนต์ แต่แต่แต่แต่ได้ข่าวว่าหนุ่มมิกส์ไม่ได้ชื่อว่ามิกส์อย่างเดียว แต่ยังมีอีกชื่อคือ สมพร ชื่อนี้มาได้ยังไงนั้น เอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับประวัติคร่าวๆของหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะ มิกสหภาพวงราชหรือมิกซิลนั้น เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พศ 2541 น้ำหนัก 65 กิโลกรัม ส่วนสูง 177 เซนติเมตร ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำคัญหนุ่มมิกซิลก็ยังเป็นหนุ่มขี้อ้อนเอามากๆ เพราะมิกซิลเชื่อว่าการได้กอดใครสักคนเหมือนกับได้ส่งต่อกระแสพลังให้แก่กันได้ ส่วนชื่อที่ทุกคนเรียกว่าสมพรนั้น ไม่ได้เป็นชื่อหนุ่มมิกซ์แต่อย่างใดแต่เป็นชื่อแมวที่หนุ่มมิกซ์นั้นหัวหัวเอามากๆ และที่มาของชื่อสมพรก็มาจากการที่ครอบครัวของหนุ่มมิกซ์นั้น ชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือทั้งบ้าน น้องก็เลยอยากตั้งชื่อน้องแมว ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือเช่นกัน ยน่ารักจังเลยด้านชีวิตในวงการบันเทิงของหนุ่มมิกซิลเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ 16 ปี จากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณา เล่นมิวสิกวิดีโอ ที่สำคัญในปี 2564 หนุ่มมิกซิลยังมีผลงานเพลงมาให้ฟังกันอีกด้วย ชื่อเพลงว่าคนแบบไหนจากเรื่องปลาบนฟ้าที่หนุ่มมิกซิลได้ร่วมแสดงด้วยเช่นกันอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหม และยังเป็นอดีตหนึ่งในสมาชิกของบอยกรุ๊ปวงคิวเชฟไทยแลนด์ ำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเสียงหวานๆ ของหนุ่มบิ๊กซิลนั้นก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะ ในปีเดียวกันนี่เอง หนุ่มมิกซิลก็กลายเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศในชั่วข้ามคืน กับบทของเทียน ครูอาสาในซีรีส์วายเรื่องดังนิทานพันดาวกระแสตอบรับแรงแซงขึ้นอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และติดอันดับ 4 เทรนทวิตเตอร์โลก เรียกว่าประเดิมผลงานการแสดงแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้ แถมยังฟินคูณ2เพราะได้เล่นในบทนำกับเพื่อนซีตั้งแต่สมัยมัธยม อย่างเอิร์ธพิรพัฒน์รับบทเป็นหัวหน้าภูผาเจ้าหน้าที่อุทยาน ที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นคู่จิ้นสุดฟิน พร้อมตอกย้ำความฟินเข้าไปอีกระดับ กับผลงานล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไป พินัยกรรมการมเทพ ที่พร้อมให้เหล่าแฟนๆ กลับมาจิ้นแบบฟินจิกหมอนกันอีกครั้ง เรื่องราวความรักที่ถูกเปลี่ยนเป็นความแค้น เพราะพินัยกรรมเป็นเหตุ หลวงลุงบอกว่ามึงต้องไปกับกูนะเว้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ้วิน เออ กูเจอกระสืออ่ะมาอยู่ตรงนู้นเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว กูไปไม่ไหวอ่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้จะลงเอยเช่นไร จะรักหรือจะแค้นต่อไป ก็ต้องมารอลุ้นกัน แต่แต่แต่ ถ้าระดับความฟินยังไม่คูณ10จะมาเรียกเอิญมีคู่จิ้นสุดฟินได้ยังไง เพราะอีกเรื่องที่น่าจับตามองของคู่นี้ก็คือ เรื่องพระจันทร์มันไก่ แค่ฟังชื่อเรื่องก็แอบหิวแล้วละสิกับเรื่องราวที่เล่าถึงเจ้าของร้านข้าวมันไก่กับลูกค้า กับค่ำคืนที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นยิ่งซับซ้อนจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไง เรามารอติดตามทั้งสองเรื่องนี้ได้เลย ทางช่อง GMMTV ร้านของผม และเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน จึงเป็นเสมือนที่จบวันอันวุ่นวายแต่ก็เป็นเวลาเริ่มต้นใหม่ในคราวเดียวกัน เป็นยังไงกันบ้างทุกคน ตั้งตารอไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะสิเพราะกระแสความฮอตของหนุ่มมิกซ์นั้นร้อนระอุมากๆ เอาเป็นว่าถ้าอยากให้สื่อจงเฟินเปิดประวัติใครอีกแล้วก็ อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลย วันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย ันหรือเปล่า ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ หรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศทุกคนได้รับรู้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะ เราอ่านอยู่นะคะ วันนี้ไปก่อนแล้ว บ๊ายบาย สื่อจ้องฝัน